สำหรับหัวข้อนี้นะครับ จะพูดถึงเทคโนโลยีที่จะลดความคลาดเคลื่อนทางยาอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับ ก็คือ CDSS Clinical Decision Support System อย่างที่ได้เกิดไว้ในหัวข้อที่ผ่านมานะครับ Clinical Decision Support System จะทำงานร่วมกับ CPOE หรือ Computerized Provider Order Entry โดยจะเป็นตัวที่จะ ช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่มีจากที่มีสาเหตุมาจากบุคคลนะครับและก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของความคลาดเคลื่อนในด้านต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นครับ CDSS เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจด้านคลินิกของบุคลากรสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สั่งใช้ยาหรือคุณหมอครับ CDSS มีฐานข้อมูลทั้งทางด้านยา และทางด้านโรค มีระบบช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดใจดูแลผู้ป่วยนะครับ โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้น ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ของทั้งผู้ป่วยเอง ของผลการตรวจรักษา ทั้งทางการวินิจฉัยของคุณหมอ ทางห้องปฏิบัติการ และทาง รังสีวิทยารังสีเทคนิคนะครับมาประกอบกัน c d s มีทั้งแบบที่เป็น knowledge b a s e และแบบที่เป็น non knowledge b a s e ครับ เรามาดู CDSS แบบที่เป็น knowledge b a s e กันครับ CDSS knowledge b a s e นี้เป็น CDSS ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนครับ ส่วนที่ 1 ฐานความรู้ knowledge base ส่วนที่ 2 ระบบอนุมาน ระบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล inferential นี้นะครับ และระบบประสานผู้ใช้หรือ user interface เพื่อการสั่งงาน เรียกดูข้อมูล และก็การการสั่งงานครับ การทำงานของ CDSS ที่เป็น knowledge base นี้นะครับ เริ่มต้น ระบบจะใช้ข้อมูลผู้ป่วยที่มีอยู่ ร่วมกับข้อมูลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ และร่วมกับรายการยา นะฮะไปตรวจสอบในฐานความรู้นะครับและเชื่อมโยงกับระบบระบบอนุมานเพื่อให้ได้คำเตือนและคำแนะนำเพื่อการตัดสินใจสั่งยาของผู้สั่งชยาระบบจะใช้ข้อมูลนะครับ และโครงสร้างกลไกในการอนุมานพร้อมกับฐานความรู้นะครับ เพื่อทำให้เกิดคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับที่เป็นประโยชน์กับคุณหมอขณะเดียวกันครับ ระบบประสานผู้ใช้จัดแสดงข้อมูล เพื่อให้ผู้สั่งใช้ยาเลือกหรือตัดสินใจนะครับ นอกจากนี้ยังมีระบบที่รองรับการปรับแต่งวิธีการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สั่งใช้ยา บางครั้งมันจะมีวิธีการเช่น ให้เตือนในกรณีที่มีความรุนแรงในระดับไหน หรือให้เตือนทุก ๆข้อความ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ผู้สั่งใช้ยาหากสามารถที่จะ ปรับแต่งตรงนี้ได้ ก็จะทำให้สามารถที่จะทำให้ผู้สั่งใช้ยานี้มีความสบายใจ มีความสะดวกในการใช้ยานะครับ รวมทั้งระบบจะยอมให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไป ข้อมูลใหม่ๆ เช่นยาใหม่ๆ นะครับผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ นะครับ ปัญหาของยาใหม่ๆ เข้าไป ก็จะทำให้ข้อมูลในฐานข้อมูล CDSS แบบ knowledge base นี้ มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นครับ ถ้าเป็นแบบ non knowledge based อันนี้ตรงกันข้ามกันนะครับ ฐานความรู้ต่างๆ เกิดจากการประมวล เกิดจากการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าเป็น big data นะครับข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประมวลและมาผ่านระบบที่เรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence นะครับ ร่วมกับระบบการเรียนรู้โดยเครื่องจักรหรือ machine learning นะครับ สองระบบนี้จะเข้าไปทำการวิเคราะห์ ทำการจัดกลุ่ม และทำการประมวลหากฎเกณฑ์กติกาต่างๆ เพื่อสร้างมาเป็นองค์ความรู้เป็นฐานความรู้ เพื่อใช้ในการช่วยการตัดสินใจสำหรับผู้ป่วยรายต่อไป หรือใบสั่งยารายต่อไปนะครับ ข้อดีของการสร้างความรู้โดยระบบ non knowledge b a s e อันนี้นะครับก็คือว่าเป็นการ สร้างองค์ความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นใช้เวลาน้อยกว่านะครับ การสร้างฐานความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลมากนะครับ เพราะใช้ข้อมูลจากโรงพยาบาลมาสร้างฐานความรู้ครับ ข้อจำกัดครับ หรือข้อควรควรคำนึงในการใช้ CDSS นะครับ เนื่องจากว่าระบบ CDSS เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากต่างประเทศนะครับ ฐานข้อมูลวิชาการต่างๆนะครับ ที่ใช้ อยู่ในประเทศไทยยาที่ใช้ในประเทศไทย บางครั้งอาจจะไม่ตรงกันทำให้ขาดข้อมูลเหล่านี้นะครับ ซึ่งก็จะทำให้ประโยชน์ได้ลดลง ระบบ CDSS ควรจะต้องยืดหยุ่นนะครับ หากเป็นระบบที่ไม่ยืดหยุ่นแล้วนะครับ ก็จะทำให้ผู้ใช้อึดอัดนะครับ อาจจะลดการยอมรับของผู้ใช้ลงได้นะครับ ระบบประสานผู้ใช้ครับระบบการแจ้งเตือนนะครับของ CDSS นะครับ จะต้องถูกออกแบบให้เป็นมิตรนะครับ หากไม่เป็นมิตร หรือแจ้งเตือนบ่อยที่เกินไปทำให้เกิดความลำคาญ ผู้ใช้อาจจะละเลยแล้วก็มองข้ามไปได้ในที่สุดนะครับ